ต่อไปเรามาพูดถึงเรื่อง common health problems common health problems หรือปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพโดยทั่วไปนะคะ อาการป่วยหรือ feeling of health problems มีคำศัพท์อะไรบ้างคะ โอเค เดี๋ยวเรามาฝึกออกเสียงกันเลยนะคะคำแรก ill ill สกด i double l ill นะคะเป็นคำ adjective แต่ถ้าเราพูดเป็นประโยคนะคะ เช่น I feel ill I feel ill นี่คือฉันรู้สึกป่วยนะวันนี้ฉันไม่สบายนะคะ ต่อไปคำว่า sick sick ต้องออกเสียง k ให้ชัดเจนนะคะ เพราะว่ามันจะสับสนกับคำว่า sick s i x อันนั้นหมายเลข6นะคะ ต้องเป็น sick sick เป็น adjective เช่นเดียวกันคือคำคุณศัพท์นะคะ ถ้าเราพูดเป็นประโยคก็เช่น I feel sick I feel sick แต่มีประโยคนึงนะคะ I'm sick of you I'm sick of you อันนี้หมายถึงว่าไม่ได้มีใครป่วยนะคะ เป็นสำนวนแปลว่าฉันเบื่อเธอจังเลย ฉันลำคาญเธอนะคะ แล้วก็มองบนนิดนึง เบื่อ นั่นเองค่ะ ต่อไป sick of something sick of something แปลว่าเบื่อ ใช้เหมือนกับ sick of you นั่นเองค่ะ หวังว่าเราคงไม่ sick of English กันนะจ๊ะ ค่ะ และปัญหาสุขภาพที่เราได้บอกอาการป่วยไปแล้วนะคะ คนเราย่อมไม่อยากต้องการป่วยถูกไหม ความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐโอเค ค่ะ มาดูอาการป่วยนะคะ เช่นคำว่า ache and pains ache and pains คืออาการเจ็บป่วยนั่นเองค่ะ ใช้ได้ทั้งสองคำเลยนะคะ คำว่า ache เราจะไม่ออกเสียง ch นะคะ แต่จะออกเสียงเป็นเอกอีเอกเอกนั่นแหละค่ะ ตัวไก่นั่นนะคะใช้คำนี้นะคะเอกต่อไปมาดูรูปประโยคตัวอย่างที่ใช้บอกอาการเจ็บป่วยกันบ้างนะคะ ประโยคแรกค่ะ I have a headache ช e n I hardly ever get headache but I have one now อีกครั้งนะคะ I hardly ever get headache but I have one now ประโยคนี้จะแปลว่า ฉันแทบจะไม่เคยปวดหัวเลย แต่ ตอนนี้ ฉันปวดหัวแล้วล่ะนะคะประโยคต่อไป I have an earache I have an earache คำว่า earache หมายถึงปวดหูค่ะ เจ็บหูเหมือน รู้สึกว่ามีแมลงเข้าไปในหูโอ้ยปวดจังเลย อย่างนี้นะคะ เราใช้ประโยคนี้ได้ค่ะ ประโยคต่อไป I have a toothache I have a toothache อันนี้ tooth ache นะคะ แปลว่า ปวดฟันค่ะ ปวดฟัน โอเคนะ ต่อไป นะคะ I have a stomach ache I have a stomach ache หรืออีกประโยคนึงเราสามารถพูดได้ว่า I often get upset stomach ache I often get upset stomach ache ฉันปวดท้อง แล้วก็มักจะปวดท้องบ่อยๆเหลือเกินนะคะ อาการปวดท้องเราสามารถพูดได้หลายแบบนะคะ แล้วก็มันจะมีการปวดหลายแบบ ต่อไปมาดูรูปตัวอย่างประโยคในการปวดท้องนะคะ ประโยคแรก I have a period pain I have a period pain หรือ I have a menstruation I have a menstruation อาการแบบนี้นะคะ จะเป็นการปวดท้องประจำเดือนสำหรับผู้หญิงนะคะ ประโยคต่อไป I have a diarrhea I have a diarrhea อันนี้จะเป็นท้องเสียหรือท้องร่วงอย่างรุนแรงนะคะ และประโยคที่เกี่ยวข้องกับการปวดท้องประโยคสุดท้ายนะคะ I have a food poisoning I have a food poisoning อาหารเป็นพิษนั่นเองค่ะ ประโยคเมื่อสักครู่นี้นะคะ เป็นประโยคที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดท้อง ต่อไปนะคะมาดูในเรื่องของประโยคเกี่ยวกับเป็นไข้บ้างนะคะ เช่น I have a fever I have a fever หรือ I think I'm getting the flu I think I'm getting the flu ประโยคนี้แปลว่าฉันเป็นไข้และฉันก็คิดว่ากำลังจะเป็นไข้หวัดใหญ่ อันนี้รู้สึกว่าจะตอบเองพูดเองเลยนะคะว่าฉันจะเป็นไข้หวัดใหญ่ โอเค I have a high temperature I have a high temperature ประโยคนี้บอกว่าคุณกำลังมีไข้สูงนะคะ high คำว่า high แปลว่าสูง temperature คือ อุณหภูมิในร่างกายของเรา คำว่า temperature ถึงแม้ว่าจะออกเสียงสะกด 4 พยาง แต่เวลาที่เราพูดต้องพูดเหลือแค่ 3 พยางนะคะ เหมือนที่อาจารย์ที่เคยสอนไปนะคะ หลายคำเลย ถึงแม้ว่าจะสะกดด้วย 4 พยาง แต่เรารวบเสียงแค่ 3 พยาง temperature temperature โอเคนะคะ ประโยคต่อไป I have a bad cough I have a bad cough หรือ I'm coughing a lot I'm coughing a lot ประโยคนี้หมายความว่า ฉันไอไอระดับการไอก็จะมีมากน้อยต่างกันนะคะ ไอมาก bad cough ก็คือรุนแรงนะคะ หรือ a lot มาก ประโยคต่อไป I have a cold and a sore throat I have a cold and a sore throat หรืออีกประโยคหนึ่ง I get a lot of colds I get a lot of colds ประโยคนี้หมายความว่าเป็นหวัดค่ะ ซึ่งอาการเป็นหวัดจะต้องมีสิ่งใดๆตามมา นะคะ ดูนะคะ I have a runny nose I have a running nose หรือ I have a running nose I have a running nose สังเกตประโยค2ประโยคนี้นะคะไม่เหมือนกันแต่ความหมายเหมือนกันค่ะ คือน้ำมูกไหล นั่นเอง และสุดท้ายเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยเป็นไข้นะคะ I have a stuffy nose I have a stuffy nose คัดจมูก นี่ค่ะ นี่คืออาการของการจามนะคะ ประโยคต่อไป I have allergies I have allergies หรือ I'm sneezing all the time I'm sneezing all the time and my eyes are itching and my eyes are itching ประโยคนี้นะคะ แปลว่า ฉันมีอาการแพ้ ฉันจามตลอดเวลาแล้วก็มีอาการคันตาด้วยค่ะ Oops sorry มีโทรศัพท์เข้ามาค่ะแป๊บนึงนะคะ Hello it's May speaking Hello May it's me by Oh, what's the matter? Are you sick? Yes, I have a cold and sore throat. I feel terrible. Oh, so sorry to hear that. I hope you feel better. Thanks. Okay, bye. Thank you.